เกียวติจังค่ะและนี่คือผู้เข้าประกวดเ JP และเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2562 ค่ะ Please welcome เทพีแอนเทพบุตรยี่เป็ง2019 ใช่แล้วนะคะ การค้นหานะคะ ำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีถือผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งอ่อนจิราพัฒน์ศรีคำเมือง หมายเลขสองจิราภาประมายันนะครับ และเดี๋ยวเราจะได้พบกับหมายเลขต่อไปครับ หมายเลขสามและหมายเลขสี่ครับ นีนครลำปางร้านนาออริชอปโฮเทลส่งเข้าประกวดค่ะ ขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข3กัญญาลักษณ์แก้วพวงค่ะและหมายเลข4ครับภาวินีวันทองนะครับขออนุญาตอัปเดตนะฮะข้อมูลสำหรับดอกไม้ที่เป็นคะแนนป๊อปปูล่าโหวตนะครับ ดอกไม้ 1 ดอก 50 บาท 1 คะแนน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่อ 1 ช่อ 100 บาทเท่ากับ 5 คะแนนนะครับ ชื่นชอบหมายเลขใดนะคะ ก็ส่งกำลังใจให้ได้เลยเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 และหมายเลข 6 ค่ะสสวัดีเจ้าน้องจื้อนางสาวปณิตาชื่นฉิม ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้า ขอบคุณเจ้า ู่ที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเตอร์วานิชบำรุงเชียงใหม่โกโฟและ g อคลินิก ส่งเข้าประกวดค่ะคือเราประกวดหมายเลข5ค่ะปันนิดาชื่นชิมค่ะครับและหมายเลข6เมื่อสักครู่นี้นะครับกันติชาทองจันทร์ครับ 2หมายเลขนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ อย่าลืมคะแนน ขวัญใจ มหาชนนะคะนำร่องโดยการซื้อดอกไม้ให้เป็นกำลังใจสำหรับผู้เข้าประกวดได้เลยสำหรับในช่วงนี้ค่ะ เรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข7และหมายเลข8ค่ะ next number is number ษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มารีเฮาส์สตูดิโอส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะหมายเลข4ครับ รับดอกไม้ครับหมายเลข4 รศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่พรีโอบายนภัสสกินแคร์ส่งเข้าประกวดเจ้าผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดนะคะกิตยานีทองลาดค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดยารินประชากรนะคะ ครับอย่าลืมนะครับดอกไม้สำหรับคะแนนโบสนะฮะท็อปปูล่าโบสขวัญใจมหาชนครับ 1 ดอก 50 บาท1คะแนนครับและถ้าเกิดว่าเป็นช่อ1ช่อ100 บาทเท่านั้นเอง